จากเนื้อหาที่พูดถึงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะ ในหัวข้อที่ 1 ถึงหัวข้อที่ 3 จะเป็นเรื่องของบทบาทของผู้ดูแลหรือลูกหลานที่มีต่อผู้สูงอายุ ในหัวข้อที่ 4 นี้จะเป็นเรื่องของบทบาทของผู้สูงอายุที่มีต่อบุคคลในครอบครัวชุมชนและสังคมค่ะ ผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะ มักจะเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมา มีลักษณะการยอมรับความจริงกับวัยที่เปลี่ยนแปลงไป มีความภาคภูมิใจกับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับลูกหลาน รวมถึงคนในสังคมและชุมชนนะคะ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น มีการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ยอมรับการทำงานที่ของร่างกายที่เสื่อมถอยลงนะคะ ยอมรับกับบทบาททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะ บทบาทที่สำคัญของผู้สูงอายุที่มีต่อครอบครัว ชุมชนและสังคมก็จะสรุปได้อย่างนี้นะคะ เรื่องแรกเลยบทบาทของผู้สูงอายุที่มีต่อครอบครัวนะคะ ผู้สูงอายุมีบทบาทที่สำคัญคือ การเป็นศูนย์รวมจิตใจค่ะ รวมถึงการเป็นที่พึ่งทางจิตใจ หากมีเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบ ต่อการทำหน้าที่หรือว่าบทบาทของคนในครอบครัว รวมถึงการใช้ชีวิตของคนในครอบครัวนะคะ การเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ชั้นใช้ชีวิตที่ผ่านมาอบรมสั่งสอนลูกหลาน ให้มีแนวทางและตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต และในผู้สูงอายุที่มีฐานะดีนะคะตรงนี้ก็จะมีการให้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง หรือว่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆก็ตาม ในจุดนี้ก็แนะนำให้ผู้สูงอายุนะคะ ควรมีการทำพินัยกรรมไว้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาระหว่างลูกหลานต่อไปนะคะสำหรับบทบาทของผู้สูงอายุต่อชุมชนและครอบและสังคมนะคะ บทบาทของผู้สูงอายุที่มีต่อสังคมและชุมชนนะคะ ผู้สูงผู้สูงอายุควรให้ความร่วมมือนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุ หรือว่ากิจกรรมต่างๆของสังคม เนื่องจากจะทำให้ตัวของผู้สูงอายุเองนะคะ จะรู้สึกว่าตัวเองมีมีคุณค่าและมีความภาคภูมิใจค่ะ ควรเป็นผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญา หรือประสบการณ์ที่ตนเองมีนะคะให้กับลูกหลานแล้วก็บุคคลในสังคม เพื่อที่จะทำให้ลูกหลานมีแนวทางที่ได้มาจาก ระยะเวลาหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้สูงอายุนะคะ ต่อมาก็คือผู้สูงอายุควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต อย่างมีคุณธรรม เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมค่ะ